Thank you. ครับจากที่เราเคลื่อนที่ในการลุกการรับ ตอนนี้เราจะเอามาผสมผสานครับอาจจะต้องเริ่มจากการตรวจมวยนะครับเป็นการสืบหน้านะครับสืบหลัง สืบทั้งข้างทั้งข้างลุกเฉียงซ้าย ลุกเฉียงขวา ฉากนอกรับทางซ้าย ฉากนอกรับทางขวา แล้วลุกสลับเท้า ขอให้สลับเท้า ครับทีนี้เราจะลองให้ผู้สาธิตเป็นสเต็ปเท้าในเเผื่อการฝึกนะครับ เริ่มจาก สืบหน้า หลังสืบด้านข้างสืบด้านข้างลูกเฉียงซ้าย ลูกเฉียงขวาฉากนอกรับทางซ้ายฉากนอกรับทางขวา ลูกสลับเท้า อยสลับเท้าครับทิศทางในการเคลื่อนที่นะครับ ถ้าเราฝึกตามนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ที่จะช่วยให้ตัวเองนะครับทำการเซตตัวหรือการจดมวยที่พร้อมในลักษณะของพร้อม ต่อสู้พร้อมบอกอาวุธและพร้อมรับอาวุธของคู่ต่อสู้ครับ ที่เราเคลื่อนที่ ในการลุกการรับตัวนี้เราจะเอามาผสมผสานครับอาจจะต้องเริ่มจากการตรวจมวยนะครับ เป็นการสืบหน้านะครับสืบหลัง สืบทั้งข้างทั้งข้างลุกเฉียงซ้าย ลุกเฉียงขวา ฉากนอกรับทางซ้าย ฉากนอกรับทางขวา แล้วลุกสลับเท้า ขอให้สลับเท้า ครับทีนี้เราจะลองให้ผู้สาธิตเป็นสเต็ปเท้าในเเผื่อการฝึกนะครับ เริ่มจาก สืบหน้า หลังสืบด้านข้างสืบด้านข้างลูกเฉียงซ้ายลูกเฉียงขวาฉากนอกรับทางซ้ายฉากนอกรับทางขวาลูกสลับเท้า อยสลับเท้าครับทิศทางในการเคลื่อนที่นะครับ ถ้าเราฝึกตามนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ที่จะช่วยให้ตัวเองนะครับทำการเซตตัวหรือการจดมวยที่พร้อมในลักษณะของพร้อม ต่อสู้พร้อมออกอาวุธและพร้อมรับอาวุธของผู้ต่อสู้ครับ